如果你对这个东西有兴趣，它的价格是五百泰铢。能给我优惠吗？我能给您一百泰铢额优惠，四百泰铢。好的，我要买一个。你准备把它带上飞机吗？是的。好的，我会把它包起来，这样你就可以把它放在行李舱了。谢谢您想的这么周到。 สำหรับบทเรียนที่ 3 ตอนที่ 3 นี้ยังเป็นการสนทนาต่อเนื่องระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนขายกระต่ายขูดมะพร้าว คนขายกล่าวว่าหากนักท่องเที่ยวสนใจจะซื้อกระต่ายขูดมะพร้าวก็จะขายในราคา 500 บาท นักท่องเที่ยวจึงถามว่าลดราคาให้ได้หรือไม่ คนขายขอเสนอลดราคาให้ 100 บาท นักท่องเที่ยวตกลงซื้อในราคา 400 บาท คนขายถามนักท่องเที่ยวว่าต้องการนำกระต่ายขูดมะพร้าว ใส่ไว้ในห้องสัมภาระใต้เครื่องบินหรือไม่ นักท่องเที่ยวตอบว่าต้องการ คนขายจึงเสนอที่จะจัดหอกระต่ายขุดมะพร้าวเพื่อให้โหลดขึ้นเครื่องได้ นักท่องเที่ยวกล่าวขอบคุณคนขายที่คิดจัดการเรื่องนี้ให้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 หมายถึงนี้ตามด้วยลักษณะนาม คำว่างชีแปลว่าสิ่งของ คำว่า有兴趣แปลว่ามีความสนใจหรือสนใจ คำว่า他แปลว่ามัน คำว่า的แปลว่าของ คำว่า价格แปลว่าราคา คำว่า是คำว่า 500 ภาษาจีนอ่านว่าหูฝ่ายคำว่าไผ่จู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 สำหรับประโยค我能给您一百泰铢额优惠แปลว่า ผมลดให้ได้ 100 บาท ราคาที่ลดแล้วคือ 400 บาทค่ะ คำว่า我แปลว่า ฉัน คำว่า能แปลว่า สามารถ คำว่า给แปลว่า ให้ คำว่า你แปลว่า คุณ คำว่า 100 บาท ภาษาจีนอ่านว่า 一百คำว่าไทชูแปลว่าบาทหรือเงินไทย คำว่า เออ แปลว่าจำนวน คำว่าย่งขวยแปลว่าลดราคา คำว่า 400 ภาษาจีนอ่านว่าสี่百สำหรับประโยค好的我要买一个แปลว่าโอเค งั้นผมซื้อหนึ่งตัว คำว่า好的 แปลว่าดีครับหรือโอเค คำว่าหัวแปลว่าฉัน คำว่าเหย่าแปลว่าต้องการ คำว่าหมาย แปลว่าซื้อ คำว่า อีเกอแปลว่าหนึ่งชิ้น สำหรับประโยค你准备把它带上飞机吗แปลว่า คุณเตรียมจะนำขึ้นเครื่องบินใช่ไหมคะคำว่า你แปลว่าคุณคำว่า准备แปลว่าเตรียมคำว่า把เป็นคำบุพบทมีความหมายเท่ากับคำว่าที่คำว่า他แปลว่ามันคำว่าแต่แปลว่านำพาคำว่า上แปลว่าขึ้น คำว่าเฟจีแปลว่าเครื่องบิน คำว่ามอแปลว่าไหม สำหรับประโยค是的แปลว่าใช่ครับ คำว่า是的แปลว่าใช่ ถูกต้อง สำหรับประโยค好的我会把它包起来这样你就可以把แปลว่า โอเคดิฉันจะจัดห่อ เพื่อให้คุณฝากขึ้นเครื่องในห้องสัมภาระได้ค่ะคำว่า好的แปลว่า ดีหรือโอเคคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า会แปลว่าสามารถหรือได้คำว่า ปะเป็นคำไวยากรณ์วางหน้ากรรมเพื่อเน้นที่ผลลัพธ์ของการกระทำที่เกิดขึ้นกับกรรมของประโยค คำว่าฮะแปลว่ามันคำว่าเปาฉีไลแปลว่าห่อ จัดห่อคำว่าเจอย่าง แปลว่าอย่างนี้คำว่าีแปลว่าคุณคำว่า就可以แปลว่าก็ได้คำว่า ป่า เป็นคำไวยากรณ์วางหน้ากรรมเพื่อเน้นที่ผลลัพธ์ของการกระทำที่เกิดขึ้นกับกรรมของประโยคคำว่าฮะแปลว่ามัน คำว่าฝังแปลว่าวาง คำว่าแจแปลว่าที่ คำว่าิงดีแปลว่าสัมภาระ คำว่าช่อง แปลว่าช่อง คำว่า了แปลว่าแล้ว สำหรับประโยค 谢谢你想的这么周到แปลว่าขอบคุณครับที่คิดถึงเรื่องนี้คำว่า谢谢您แปลว่าขอบคุณคำว่า想แปลว่าคิดหรือพิจารณาคำว่า的แปลว่าของคำว่า这么แปลว่าอย่างนี้คำว่า周到แปลว่ารอบคอบหรือทั่วถึง